ต่อไปเรามารู้จักอุปกรณ์การทอผ้ากันนะครับ การทอผ้านั้นยังมีสิ่งสำคัญที่ใช้ในการทอผ้าก็คือเครื่องทอผ้าและอุปกรณ์การทอผ้าครับ เนื่องจากประเทศไทยมีกลุ่มวัฒนธรรมที่ทอผ้าอยู่มากมาย แต่ละกลุ่มนั้นมีเอกลักษณ์ของตนเอง และมีลักษณะร่วมกันที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ที่มีบรรพบุรุษเดียวกันด้วยนะครับ อุปกรณ์ในการทอผ้าแต่ละกลุ่มจึงคล้ายคลึงกัน แต่มีเอกลักษณ์ที่มีความงดงามของตนเอง เครื่องทอผ้าพื้นบ้านสามารถแยกได้ 2 แบบดังนี้ครับ 1. เครื่องทอผ้าแบบขาตั้ง หรือที่เรียกว่ากี่หรือหูก เป็นวิธีการทอสารเส้นพุ่งและเส้นด้ายยืนด้วยการใช้ฟืมช่วยกระทบเส้นใยให้สารเป็นผืนผ้า ระบบนี้เป็นระบบการทอของคนพื้นราบ กี่ทอผ้าเป็นรูปแบบที่ใช้กันทั่วไป เหมาะสมกับวิถีชีวิตในสังคมเกษตรกรรม ที่ตั้งถิ่นฐานทำกินแน่นอน นิยมทำจากไม้เนื้อแข็ง ซึ่งเป็นวัสดุในท้องถิ่นและหาได้ง่าย ส่วนประกอบที่สำคัญของกี่่อผ้ามีดังนี้ กี่่อผ้าโบราณประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 1. คานเหยียบ 2. ฟืมหรือฟันหวี 3. ตะกอหรือเขา 4. ตะสวยสำหรับใส่หลอดได้ 5. ไม้ไขว้ 6. ไม้ค้ำสำหรับยึดแกนม้วนผ้า 7. ไม้หาบหูก 8. ไม้ดาบหรือไม้หลาบ 9. ไม้แปนกี่เป็นที่นั่งสำหรับคนทอผ้า 10. เชือกเขา ใช้ดึงตะกอกับไม้หาบหูกให้ตึง อุปกรณ์ในการทำเส้นใยหรือการเตรียมเส้นใย 1. ดอกหวิง เป็นอุปกรณ์สำหรับหมุนเพื่อกรอเส้นได้สีต่างๆ เข้าหลอดได้ มีลักษณะคล้ายกังหันลม ที่มีแกนกลางวางบนฐานไม้สองข้างส่วนกลางของดอกหวิง มีช่องสำหรับใส่เส้นได้ 2. นายหรือหลา เป็นอุปกรณ์กรอเส้นได้อย่างหนึง่ง มีลักษณะเป็นช่องสำหรับใส่แกนม้วนได้ ซึ่งผูกโยงกับดอกหวิง 3. หลอดได้ค้น หรือลูกค้น เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในการค้นเส้นได้ โดยเส้นได้ทุกเส้นจะถูกม้วน หรือพันเก็บไว้ในหลอดค้น ซึ่งมีลักษณะเป็นหลอดยาวประมาณ 8 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว จำนวน 152 หลอด หลอดค้นทำมาจากไม้ไผ่ แต่ปัจจุบันใช้ท่อน้ำพลาสติกแทน 4. รางค้นเป็นอุปกรณ์สำหรับเรียงเส้นได้ค้น เพื่อเตรียมไว้สำหรับขั้นตอนการเดินเส้นได้ต่อไป รางค้นมีลักษณะเป็นแถว 2 ชั้น มีแกนสำหรับใส่หลอดได้ค้นจำนวน 152 แกน อยู่บนเสาสูงประมาณ 1.5 เมตร ยาวประมาณ 5-8 เมตร 5. หลักค้น เป็นอุปกรณ์สำหรับพันเส้นได้ที่ค้นตามจำนวนความยาวที่ต้องการ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 2 เมตร ยาว 5-8 เมตร ที่หัวหลักค้นมีหลักสูงประมาณ 6 นิ้วจำนวนประมาณ 20 หลักอยู่ทั้ง 2 ด้าน 6. ฟืมหรือฟันหวี มีลักษณะคล้ายหวี ยาวเท่ากับความกว้างของหน้าผ้าทำด้วยโลหะที่มีลักษณะเป็นซี่เล็กๆ มีกรอบทำด้วยไม้หรือโลหะ แต่ละซี่ของฟิล์มจะเป็นช่องสำหรับสอดด้ายืนเข้าไป เป็นการจัดเรียงด้ายืนให้ห่างกันตามความละเอียดของเนื้อผ้า เป็นส่วนที่ใช้กระทบให้เส้นได้ที่ทอเรียงติดกันแน่นเป็นผืนผ้าฟิล์มสมัยโบราณทำด้วยไม้ แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ 7. ลูกหัดหรือรหัสเป็นอุปกรณ์สำหรับม้วนเก็บเส้นได้ที่ค้นเสร็จแล้ว มีลักษณะคล้ายรหัสวิทน้ำซึ่งอยู่ที่ด้านปลายของแกนรหัสทั้งสองด้าน โดยหมุนม้วนแกนได้เก็บไว้เพื่อเตรียมใส่ในเครื่องทอผ้า 8. ไม้นัด เป็นไม้ที่สอดอยู่ในช่องได้ยืน เพื่อช่วยให้ได้ยืนไม่พันกัน 9. ไม้ขัดได้หรือฟันปลา เป็นอุปกรณ์สำหรับขัดรหัสม้วนผ้าเพื่อไม่ให้รหัสม้วนผ้าขยับขยื่นได้ทำให้เส้นได้ตึงอยู่ตลอดเวลา เมื่อถึงขั้นตอนการทอผ้าก็จะง่ายขึ้น 10. เขาหูกหรือตะกอ คือส่วนที่ใช้สอดได้เป็นได้ยืน และแบ่งได้ยืนออกเป็น หมู่ๆตามความต้องการ เพื่อที่จะพุ่งกระสวยเข้าหากันได้สะดวก เขาหูกมีอยู่2อัน แต่ละอันเวลาสอดได้ ต้องสอดสลับกันไปเส้นหนึ่ง เว้นเส้นหนึ่งที่เขาหูกจะมีเชือกผูกแขวนไว้ด้านบน โดยผูกเชือกเส้นเดียว สามารถจะเลื่อนไปมาได้ ส่วนล่างผูกเชือกติดกับคานเหยียบหรือตีนเหยียบไว้ เพื่อเวลาต้องการดึงได้ให้เป็นช่อง ก็ใช้เท้าเหยียบคานเหยียบนี้ คานเหยียบจะเป็นตัวดึงเข่าหูกให้เลื่อนขึ้นลง ถ้าหากต้องการทอเป็นลายลาย ก็ต้องใช้คานเหยียบหลายอัน เช่น ลาย 2 ใช้คานเหยียบ 4 อัน เรียกทอ4ตะกอ ลาย 3 ใช้คานเหยียบ 6 อัน เรียกทอ 6 ตะกอ จำนวนตะกอที่ช่างทอผ้าเกาะยอใช้มีตั้งแต่2ถึง12 ตะกอ ผ้าผืนใดที่ทอหลายตะกอถือว่ามีคุณภาพดี มีลวดลายที่ละเอียด สวยงาม และมีราคาแพง 11. กระสวย คือไม้ที่เป็นรูปเรียว ตรงปลายทั้งสองข้าง ตรงกลางใหญ่ และมีร่องสำหรับใส่หลอดได้พุ่ง ใช้สำหรับพุ่งสอดได้ในช่องได้ยืนระหว่างการทอผ้า หลังจากที่ช่างทอเหยียบคานเหยียบ ให้เขาหูกแยกเส้นได้ยืนแล้ว 12. ไม้แกนม้วนผ้า เป็นไม้ที่ใช้สำหรับม้วนผ้าที่ทอแล้ว ไม้แกนม้วนผ้านี้ มีความยาวเท่ากับกี่หรือเท่ากับความกว้างของหน้าผ้า 13. คานเหยียบหรือตีนเหยียบ เป็นไม้ที่ใช้สำหรับเหยียบเครื่องบังคับตะกอ เพื่อให้เชือกที่โยงต่อมาจากเขาหูกหรือตะกอดึงได้ยืนให้แยกออกเป็นหมู่ขณะที่ช่างทอพุ่งกระสวยได้พุ่งเข้าไปขัดได้ยืนให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆ 14. สายกระตุก หรือเชือกดึงเวลาพุ่งกระสวย จึงเกิดศัพท์ว่า กี่กระตุก โดยช่างทอผ้าจะใช้มือข้างหนึ่ง กระตุกสายเชือกนี้ กระสวยก็จะแล่นไปแล่นมาเอง และใช้มืออีกข้างดึงฟืมให้กระแทก เนื้อผ้าที่ทอแล้วให้แน่น 15. หลอดได้พุ่ง เป็นหลอดโลหะที่บรรจุได้สีต่างๆ สอดอยู่ในรางกระสวย เพื่อใช้พุ่งไปขัดได้เส้นยืนในขณะที่ช่างทอกำลังทอผ้า และกระตุกสายกระตุกไป หลอดเส้นได้พุ่งก็จะพุ่งไปขัดกับเส้นได้ยืน เกิดเป็นลายผ้าตามต้องการ 16. หลอดได้ยืน เป็นหลอดได้หลักที่ขึงอยู่ในกี่โดยสอดผ่านฟิล์มเรียบร้อยแล้ว มีลักษณะอยู่ในแนวตั้ง